นเมื่อก่อนนั้นดูเหมือนฉันนั้นสำคัญ โลกใบนี้ฉันสวยงาม มีบ้านน้อยมีขนมแม่สุขสนพวกเขาก็ชมไม่เคยบ่นใครว่าะไรสัก นมึงลายไม้ตา ตอนรับน้องใหม่ไม่มีตรงไหนฉันได้นอน เจอคนผู้ลองโหไรผักใสฉันไปให้พ้นทางผิดอันใดแล้วเธอ ช่วยตอบฉันทีจากนี้จะได้เลย life.